โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผม วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำโปรโมชั่นที่โคตร อภิมหาโคตรเดือดแล้วผมไม่มีเว็บไหนทำแบบนี้แน่นอนนะครับ ผมเป็นเว็บที่โคตรเอาใจทุนน้อยเลยนะครับ ส่วนโปรโมชั่นที่ผมจะมาแนะนำเนี่ย ก็คือโปรโมชั่น 50 รับร้อยนะผมอ่าลืมบอกเว็บเลยนะ เว็บเป็นของ PG Slot Asia นะครับผมอ่าเป็นเว็บตรงนะครับ สามารถเล่นผ่านแอปพลิเคชันได้นะ แล้วไม่มีการผ่านเอเย่นไม่มีการล็อกเซ็นการแตกใดๆทั้งสิ้นนะครับผม โอเค เดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการขอรับเลยนะกันนะครับผม ขั้นตอนแรกนะผมให้ทุกคนเข้ามาที่หน้าเว็บจ้าไอ้ทุย ให้เข้ามาที่หน้าเว็บ PTG Slot Asia เลยครับผมพอเข้ามาเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ให้ทุกคนกดสมัครสมาชิกทางด้านนี้ ตรงเขียวๆนี่นะครับผมพอทุกคนทำเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนมันจะมีให้กรอกข้อมูลไป ให้ทุกคนทำการสมัครสมาชิกให้เสร็จนะครับผม พอทุกคนทำการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ทุกคนจะมาอยู่ที่หน้าแดชบอร์ด อย่างนี้นะครับผมอ่าก็คือโปรโมชั่นนี้ผมขอบอกไว้ก่อนเลยสำหรับลูกค้าเก่าไม่สามารถรับได้นะผมบอกว่าเป็นลูกเป็นลูกค้าเก่านะ ส่วนลูกค้าเก่าไม่ต้องน้อยใจไปเขาก็มีโปรโมชั่นอื่นให้นะครับ ผมโอเค แล้วเราสมัครสมาชิกเสร็จนะครับผมเป็นคำเตือนเลยนะ อันนี้ ให้ทุกคนกดไปที่เมนูผู้ใช้ตรงนี้ครับผม แล้วให้ดูตั้งค่าโบนัสตรงนี้นะครับผมให้ติ๊กเป็นสีเขียวอย่างนี้นะไม่งั้นเวลาเราฝากเข้าไปมันจะไม่ได้รับโบนัสกันนะครับ ผมพอทำเสร็จแล้วเนี่ยให้กลับมาที่หน้าแดชบอร์ดเหมือนเดิมครับ แล้วกดไปที่ฝากเงินออโต้ตรงนี้ครับ ผมอ่าแล้วให้ทำการฝากไปที่บัญชีนี้ 50 บาทนะครับผมย้ำนะครับ 50 บาท ตามยอดที่เราจะรับเลย โอเค เดี๋ยวผมจะฝากให้ดูนะ ผมจะฝากเข้าไป 50 บาท เราจะได้รับเครดิตกันเท่าไหร่ โอเค เดี๋ยวขอฝากก่อนนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผม ตอนนี้ผมได้ทำการฝากไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม เป็นยังไงล่ะ ตอนนี้ผมฝากไป 50 บาทแล้วผมโบนัสผมเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วอีก 50 บาทนะผม โอเค ใครที่อยากรับอย่างนี้นะผมลิงก์อยู่ข้างใต้เลยนะครับผมของ PG Slot Asia นะย้ำเลยนะครับผมสมาชิกใหม่รับได้ทุกคนเลยนะครับ ผม โอเค เดี๋ยวทุกคนจะไม่เชื่อว่าผมฝากจริงเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นให้ดูเลยนะครับ ผม เดี๋ยวผมตัดไปตอนนี้เข้าเกมเลยนะฮะเรามาที่ทุนทุน 100 บาทนะผมเริ่มเบ็ดกันไปที่20 บาทดีกว่าเนาะไปครับผมช่วงนี้ก็พูดติดๆขัดๆก็ขออภัยกันด้วยนะผมแม่งปิงร้องในอ่ะ เอ้ยไหลว่ะไหลว่ะไอ้หมาเว้ย มันหมาเว้ย เติมขอคุณสิบเลยได้ไหมห่วยปักห้าขวดนี่แม่เฮ้ยได้อยู่เอาเติมเฮ้ย ดอกแรกมันก็มาแล้วอ่ะเลิกเลยดีไหมอ๋อตัวแผงใหญ่ๆนี่มันจะเพิ่มจำนวนตัวให้เรานะครับผมโอ้โห ไม่ต่อนะ ก็สองดีมาสามร้อยแล้วเลิกดีไหม ทุนสองร้อยทุนหนึ่งร้อยกำไรมันสั่งร้อยแล้วอ่ะ ยิปปี้ยิปปี้โอเค เราซื้อฟิสปินนะนะผมเป็นสี่บาทสามร้อยนะไปอยากรู้อยากรู้นะผมฟิสปินเกมนี้เป็นยังไงคล้ายๆคิโอปาตตาป่ะ แต่ไม่ต้องหมุนแบบหมุนเสียงโชคอะไรอย่างนี้ไง อ๋อ พวกตัวอย่างนี้มันจะเปลี่ยนเป็นวายให้เรานะครับผม เอามาแล้วมาแล้วมาแล้วเอออุ้ยเอาไหลไปไหลไปไหลไปยาวๆเอายาวกว่านี้เฮ้ยเอาเติมเลยครับเพิ่มเออไหลไปไหลไปขอคุณสิบเหรียญพี่ยันโอเคได้อยู่เอาเติมเลยครับเพิ่มหวานเจี๊ยบเลยนะครับผม เออลืมบอกเวลาที่เล่นตอนนี้ เอ้าเมกาเวน เวลาที่เล่นตอนนี้เป็นเวลา4ี่ทุ่มสิบสามเอ้ย ไม่ใช่สี่ทุ่มสิบสามตีสามสิบสามนาทีนะครับเพิ่มทอะไรอะบึ้มซูเปอร์เมกาเวนเฮ้ย เปิดดอกแรกมาก็เกือบคืนทุนแล้วนะเนี่ยเอออย่าไปอย่าไปอ่ะอย่าไป อย่าไปหน่อยอ่ะขอยาวกว่านี้หน่อยได้ไหมอ่ะโอ้โอเค ถือว่าได้อยู่ คืนทุนแล้วนะครับผมอ่า กำไรล้วนๆที่เหลือ ขอห้าร้อยเลิกเฮ้ยตัวแพงตัวแพงเฮ้ยตัวแพงขอต่อหน่อย ขอต่อหน่อยขอต่อหน่อยไม่เติมเลยครับเติม มันมาดีจังแล้วเงงไปหมดเลยอะบิ๊กเวนเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะห้าร้อยแล้วขอห้าร้อยเถอะเพื่อนรัก กูขอร้องละ ขอร้องละเหลือสี่รอบเนี่ยให้กูเถอะยี่สิบเก้าบาท เอ้ยหกสิบเก้าบาทเอามาแล้วมาแล้วมีหมาแพงอยู่หมาแพงอยู่แกแบมขอบคุณสิบขอบคุณสิบไหลเฮ้สาธุไหลเฮ้ไหลเฮ้สาธุไหลสาธุไหลโอ้ไม่ไหลเฮ้ยเอาเติมเลยครับเติมแต่เพลงมันไม่หวือหวาไม่หนุกเลย เอาสวยเมกะเวน ห้าร้อยเปล่าห้าร้อยแล้วแหละสุดแบไม่แก่เวนเรียบร้อยอุ้ยเจ็ดร้อยเลยครับเพิ่มขอแปดร้อยขอแปดร้อยเพิ่มไปทีนิดนิดขอแปดร้อยเออไหลไปไหลไปครับเพิ่มไหลไปไหลไป ขอแปดร้อยเถอะ เพื่อนรักเออไหลไป ไหลไปไหลไปคราวนี้ไหลไหลเออไหลไปไหลไปเอ้ยได้อยู่ครับผมเอาบึ้มก็ห้เรียบร้อย บึ้มบิ๊กเวนสวยผมแปดร้อยเฮ้ยทุนร้อยมันเอาเรื่องจังอะเกียร์ทีเองเนี่ยห้านาทีเองนะครับผมไม่ถึงด้วยเฮ้ยเอาเรื่องเกิน โอเคเลิกเลยไม่ต่อแน่นอนได้มาขนาดนี้แล้วนะครับผม โอเค ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไคร b